สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับหลังจากที่ในสัปดาห์ที่แล้วนักศึกษาได้เรียนกับอาจารย์ดร สุภชนันในเรื่องของหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซนะครับในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 2นะครับนักศึกษาอยู่กับอาจารย์นะครับอาจารย์ดร ทวัฒพงศ์พิทักษ์ซึ่งก็จะรับหน้าที่สอนนักศึกษา 2 สัปดาห์ด้วยกันนะครับในสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก สำหรับเว็บไซต์และศิลปะการออกแบบ ถามว่าทำไมนักศึกษาจะต้องรู้จักเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เพราะว่า ว่านอกจากในการสร้างเว็บไซต์เนี่ย นอกจากที่นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมในการพัฒนาระบบแล้วนะครับหน้าตาของเว็บไซต์จะออกแบบอย่างไรให้สวยงาม จะออกแบบอย่างไรให้ดึงดูด ทำยังไงให้กลุ่มเป้าหมายสนใจเว็บไซต์ของเรามากที่สุด นะครับ ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งหัวข้อในสัปดาห์นี้ก็จะมีหัวข้อย่อยๆ ทั้งหมด 5 หัวข้อนะครับ หัวข้อแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก เราจะมาดูกันว่ากราฟิกคืออะไร คุณค่าของงานกราฟิกคืออะไร ภาพกราฟิกมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของศิลปะการออกแบบ ในส่วนนี้ก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับว่าศิลปะเนี่ยมีกี่ประเภท เช่นถ้าเราต้องการออกแบบโลโก้ โลโก้เนี่ยจัดว่าเป็นศิลปะประเภทไหนนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องขององค์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุด เส้น ระนาบ หรือแม้แต่รูปทรงสี่เหลี่ยมวงกลมต่างๆนะครับว่าในเชิงศิลปะเนี่ยมีรูปทรงอะไรบ้างนะครับ คุณสมบัติขององค์ประกอบ เช่น ถ้าเราต้องการออกแบบโลโก้ เราจะออกแบบเป็นวงกลม หรือออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ ถ้าออกแบบเป็นวงกลมก็อาจจะให้ความรู้สึกที่รู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่าสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับ นี่คือเรื่องของคุณสมบัติ นี่เรื่องสุดท้ายนะครับ เป็นเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบ เช่นถ้าเราต้องการทำเฮดของเว็บไซต์นะครับหรือว่าหัวของเว็บไซต์เนี่ย เราจะมีการออกแบบอย่างไร จะวางภาพสินค้า วางโลโก้ไว้ตรงไหน หรือแม้แต่ทำโฆษณาโฆษณาหนึ่ง เพื่อที่จะเอาไปประชาสัมพันธ์ลงบนเว็บไซต์ของเรา เราจะวางภาพสินค้าไว้ตรงกลาง หรือตรงซ้าย ตรงขวา นะครับ รวมไปถึงเรื่องของการใช้สี แล้วก็ตัวอักษรเนี่ยนะครับ ก็เป็นเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบที่จะเป็นเรื่องต่อเนื่องกันนะครับ และนี่ก็คือเป็น 5 หัวข้อ คร่าวๆนะครับในสัปดาห์ที่ 2 ซึ่งตอนนี้ถ้านักศึกษาพร้อมแล้วก็สามารถกดไปเรียนในหัวข้อที่ 1 ได้เลยครับ